ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ผู้สืบค้นสารสนเทศต้องมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสืบค้น ผู้สืบค้น ต้องมีทักษะในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ดังนี้ ช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้นให้แคบลงทำให้ได้สารสนเทศที่มีความตรง และความน่าเชื่อถือมากที่สุด ประหยัดเวลาในการสืบค้น เพราะสามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ช่วยกำหนดให้เครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์สำหรับใช้ในการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Search Engine 2. ทักษะการจำแนกประเภทของสารสนเทศที่สืบคน้น สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพวาด ภาพเขียน หรือภาพลายเส้น มัลติมีเดีย และรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสารสนเทศบางรูปแบบต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล เช่น Adobe Acrobat เพื่อใช้แสดงสารสนเทศ ที่อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล PDF เป็นต้น 3. การสืบค้นสารสนเทศ ต้องอาศัยอุปกรณ์ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็มการ์ดแลนรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการ ผู้สืบค้นจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 4. การบริการบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ World Wide Web บริการค้นหาข้อมูล Gopher News Group และ File Transfer Protocol หรือ FTP เป็นต้น ดังนั้น ผู้สืบค้นต้องรู้ว่าบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้เลือกใช้ เพื่อจะได้เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม